พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนรถเข็นสระผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถลุกเดิน หรือทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำและสระผมได้สะดวกทำให้ประสบปัญหาเรื่องความสะอาด และสุขอนามัยที่ดีครับ ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยไทยถึงได้ออกแบบและพัฒนารถเข็นสระผม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ดูแล สามารถสระผมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงได้ อย่างสะดวกครับ นักวิจัย สวทช ร่วมกับสถาบันประสาท วิทยา ออกแบบและพัฒนา แคร์ที่ รถเข็นสระผม อุปกรณ์ช่วยให้ผู้ดูแล สามารถสระผมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต่อสายเครื่องมือช่วยทางการแพทย์ต่าง และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแก่ผู้ดูแล ด้วยจุดเด่นที่มีน้ำหนักเบา ขนาดไม่ใหญ่ เข็นไปในพื้นที่แคบได้สะดวก มีระบบปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ มีฝักบัวให้เลือกใช้ 2 รูปแบบ มีอ่างสระผมที่สามารถปรับความสูง ให้เหมาะกับเตียงผู้ป่วย และต่อปลั๊กเครื่องเป่าผมพกพาได้ เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันผ่านการทดสอบการใช้งาน ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา ในพื้นที่จริง วิจัยและพัฒนาโดย m มเทคสวท